ำหรับประโยค ide yang bagus haruskah kita pergi แปลว่า ความคิดที่ดี เราไปกันเลยไหมคำว่า bagus แปลว่า เยี่ยม ดีคำว่า haruskah แปลว่าควรจะคำว่า kita แปลว่า พวกเราคำว่า pergi แปลว่าไปสำหรับประโยค Tolong tunjukkan tagihannya แปลว่า คิดเงินด้วยคำว่า Tolong แปลว่าได้โปรดคำว่า tunjukkan แปลว่า แสดงคำว่า tagihannya แปลว่า ใบเสร็จรายการอาหารสำหรับประโยค 500 baht bu แปลว่า 500 บาทค่ะ คำว่า lima แปลว่า 5คำว่า ratus แปลว่า 100